พวกพวกพวกเราเราเราลุยลุยลุยเอาเราเหมยเอาเราหวาพวกเรามาลองเรือกัน เอาเราเหมยเอาเราหวาพวกเรามาลองเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังลงเรือในแผ่นดินพวกเรามาร่วมมือกัน สร้างฝันให้เป็นจริง สิ่งที่มีชีวิตและ ังไม่ทอดทิ้ง ทิ้ง เธอเรายังไม่แตกคอกันลุงสนิทภาพ18เดี๋ยวมันหัวแตก